ที่สองไม่อยากรักก็จบไม่อยากคบก็แค่จากหากคบแล้วลำบาก ฉันก็อยากให้เธอไป ไม่อยากรักเพราะเจ็บไม่อยาก